Thank you. การเลือกเพลงที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์สำหรับเด็กนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์ ดอกไม้ หรือผักผลไม้ต่างๆ ที่เด็กคุ้นเคยในชีวิตประจำวันนะคะ เช่นสัตว์ก็เช่นเพลงควบม้า เวลาเราประดิษฐ์ท่ารำหรือว่าเราออกแบบเครื่องแต่งกาย ก็จะง่ายและก็เข้าใจง่ายแล้วก็เหมาะกับ กับสรีระร่างกายของเด็กเช่น อย่างเพลงควบม้าเนี่ยก็จะให้ใส่ชุดชุดหมี แล้วก็ทำที่คาดศีรษะหรือทำหัวม้า ให้เด็กใส่ ใช้ฟางทำหางม้านะคะ ก็จะทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหาเพลงนั้นได้ง่ายๆ เพลงดอกบัวก็เช่นเดียวกันเราก็ให้เด็กถือดอกบัวนะคะ หรือเป็นเพลงอื่นๆ เพลงรำนกยูงก็ใส่หัวนกยูงนะคะ หรือเป็นเพลงฟ้อนเล็บสำหรับเด็ก ก็ใส่เล็บซึ่งประดิษฐ์จากกระดาษ ถ้าเป็นเพลงเป็นเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆ เราก็สามารถให้เด็กถือดอกไม้ตามเนื้อหาของเพลงนั้นๆการจัดประสบการณ์การเรียนรู้น่าจะสิ่งสำหรับเด็กนะคะ ครูน่าจะสิ่งต้องเป็นที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพอสมควร แล้วสามารถ จัดกิจกรรมให้แก่เด็กเล็กๆได้ ที่สำคัญก็คือผู้สอนต้องใจเย็น ผู้จาไพเราะอ่อนหวาน หาวิธีการสอนแปลกๆเพื่อไม่ให้เด็กเบื่อ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ อย่าลืมว่าคำศัพท์ต้องใช้คำศัพท์ง่าย ๆ แล้วก็ เรียนจัดการเรียนการสอนแบบอนุโลมใจเย็นนะคะตรงนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ครู จะสามารถจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ให้สำหรับเด็กเล็ก ๆได้อ่านั่งลงมาเอาหลังตึงยืนหลังนะคะหลังซ้ำอ่าแตะมือแล้วแตดมือก่อนอ่นะหนึ่งงสอสามสี่ห้าหกหลังตึงยืดหลังไว้ tem um ่านกยุงอีมอีบงายจีบงายหักข้อมือัดข้อมืออ่ะอ่ะจีบตรงนลังนกยุงบินแล้วนกยุงบินใครเป็นเป็ดเป็นเป็ดอ้าวต้นหอมเป็นเป็ดทำไงดีตีเป็ดแล้วนะเออนกยุงบินหน่อยต้องฟ้าบินมาอีกนิดนึงอ่ะไปนกยุงสองตัวเจอกันอีกหกครั้ง หนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะเจอกันดี